เวทีเลยเวทีของเราแข็งแรงแน่นอนนะครับมีความสุขด้วยกัน ต่อเนื่องในช่วงรอบวงต่อเนื่องนะครับรอบวงต่อเนื่องไปเลยสามเพลงเลยรับพระสุขกับเดืนหครับ

ที่อำเภอห้นะตำบลที่นั่งตรงนี้ตรงนี้ตาตรงนี้บนท้องาเป็นตไม่ถึงเป็นปัญญาใจน้อยมาต้องการอยาจะมาใจเราสวยจะนอยู่ก็ต้องน้ำที่คืนพายจักต้อำแน่นอนต้องือรอมาตาเชื่อโง่กต้องพ่อโสธ เงฮะตกใจนะคุณยอดรักมาอันสดใสหรือเปล่า สดใสด้วยโอ้สดใส สดใสลูกโบทองมายอดรัก